พิเศษให้กับเอาอย่างนี้ดีกว่าขอเสียงคนโสดบนเวทีหน่อยเลยเออมันยังพอมีเว้ยกูนึกได้พอดีทำลำไม่เจอหรอเอากูจจับกูจับกูจับเดียวมาจับเยวบแนวเล่นต้องสบายกับพวกเราฮะถ้าเธอเดินออกมาก็ทำให้ใจของฉันลนลาย de um Bagaimana di sana berada naik Dios,